โอเค5บาทค่ะ เดี๋ยวค่อยๆ เล่นไปเรื่อยๆ เนาะค่ะสำหรับผู้ใดที่อยากพูดสูตรโลมากะสามารถทักเขามาถามได้เลยเนาะเออ โอ้โห แม่งเอ้ยเขาฟรีสปินเสยว่ะมาดอกแรกกะ ฟรีสปินเลย โอเค ตอนนี้หนูนะได้เข่าฟรีสปินซีข้างเนาะค่ะ เล่นกันไปเรื่อยๆ ยาวๆ เลยละกันแล้วกัน สำหรับผู้ใดที่บ้านได้กดเข่ากุ้มเทเลแกรมเนาะค่ะหนูนากะแนะนำว่าให้เข่ากุ้มเทเลแกรมเนาะเออ กดเข้าไปได้เลยเนาะค่ะหนูนาได้ปักหมุดลิงก์ไว้ให้เราใต้คลิปเนาะสามารถกดเข้ามาร่วมสนุกกับกิจกรรมของเขาได้เนาะค่ะกิจกรรมเขามีเฮเลนกันซุมือเลยโอเค บวกมา6าบาทพอ200ปั๊บไม่อีกเทียนึงเนาะค่ะโอเคค่อยเล่นไปเออสิบาทมาแจกกันสวยสิบบาท คสำหรับผู้ใดที่บ่ได้กดติดตาม เดี๋ยวกะขอฝากไว้น้ำแน่เนาะค่ะ กับช่องรักปันสล็อตเนาะค่ะหากคุณชอบถูกใจ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูนะน้ำแน่เนาะเออ โอเค บวกมาสิบห้าบาทค่อยๆเล่นไป อีกสิบห้าบาทค่ะองุ่นสวย โอ้โหได้ดาบขวานน้ำเอาโลมาอีก คอมโบสามอีกเที่ยนึงโอ้โหแจกันล้นล้นลงมาล็อกสองตรงกลางแทนเนาะสภาพเสียดายไป30 บาท เค เล่นไปเรื่อยๆ เลยค่ะ 400 ไป 60 บาท ค่อนข้างที่สิเดินไม่ไว้เนาะ หากว่าอยากเล่นอีหลีแนะนำเป็น 10%ดีกว่านะคะะส็บห้าเปอร์เซ็นต์นี่หนูนะ มาทดลองเวลาซื้อๆดอกว่า ช่วงเวลาไหนมันเข่ามัน โอ้โหมงกุฎมาสี่ร้อยยี่สิบบาทเฮ้ย พอดพันหนึ่งต่ำไหมเนาะค่ะ ตอนนี้เอ่อเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะโอเค ไปอีก 300แล้วค่ะ สวย 60 บาทมา แจกกันเออ20 บาท ได้อยู่นะบายสองช่วงต้น ๆ นี่ม้าดีอยู่เนาะค่ะเพราะว่าเขาได้ปรับใหม่นี่ยางไวเลย โอเค แต่ว่าดีบอดีนี่ เขาวัดกันที่ช่วงท้ายดีกว่าเนาะค่ะ เพราะว่าเขาใส่ไม่สูงเนาะไม่แบบไม่ฟุตอะไม่ร้อยหาสิบอะเออ เขาบ่เขาก็ค่อยไปวัดกัน ไม่ร้อยหาสิบก็แล้วกัน แต่ว่าช่วงเวลาแบบ ช่วงไม่บ่ายนี่หนูนะไม่ค่อยได้เล่นอะเออ จะเป็นตอนเศร้าแล้วกาดึกๆแล้วค่ะ ที่ซีเลนดูตอนไม่บ่ายนี่กะไม่ค่อยไอ้นี่ปันไดโอ้โห เมื่อกี้คขาจังเข่าดีๆอยู่อาจจะมาดีช่วงต้นเนาะค่ะ เพราะว่าตอนนี้กะหนาจะลดลงไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นเนาะโอ้โหสภาพ สามร้อยแล้วสองร้อยเออสี่สิบบาทโอ้โหขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะ ดับขวาน โลมา โลมา เอออังุ่นมา ไดยูค่ะ โอเคสองแถวสวยสองร้อยสี่สิบบาท อ้าวเด็กเขาฟีสปินหาข้างเนาะค่ะบวกมาทั้งหมดสามร้อยหกสิบบาทเนาะเขาฟีสปินอีกหาข้างขออีกหาร้อยกับพอ มา ขออีกหาร้อยกับพอ โอเคอังุนค่ะอย่างวะ โอเค ตอนนี้ประมาณ6กรอยเกือบเจ็ดร้อยละเออ มาอีกนะ สวยจกัน โอ้โห บอสโต๊ะให้ อีกสองเทียเออแปดสิบข้างสุดท้าย ขอแถวนึงมาขอแถวนึงข้างสุดท้าย ได้จักสามร้อยบาท โอ้โหยี่สิบบาทมาบ่ได้ว่ะ โอเค บวกมาหาร้อยหกสิบบาทเนาะค่ะ เป็นแปดร้อย อีกสองร้อยนะคะฮาร์ดฟูดพอดอพันหนึ่งเดี๋ยวสิปรับมาอีกเทียนึงแล้วกัน โอ้โหหมากมงฟูดหกสิบบาทบ่ได้ซีช่องเนาะบอเป็นยังหัวมาร้อยนึงค่ะ อีกประมาณร้อยห้าสิบสวยร้อยยี่สิบมา แจกันหกสิบบาทอ่าแจกันอีกเทียนึงดาบขวานโอ้โหบอโตให้บวกมาสองร้อยบาทเนาะค่ะ เป็นหนึ่งพันพอดีมา ขออนุญาตปรับไม่เป็นร้อยห้าสิบแล้วค่ะ โอเคอ่า ามร้อยแล้วค่ะ โอเคมา เขาสิวัดกันต่อจากนี้ละว่ามันเข่าว่าเขาเพราะว่าช่วงไม่ต่ำๆนี่ เลนเลนเรื่องใดกับแบบ เป็น 10%ก็ได้อะดันขึ้นมา เพราะขึ้นไม่สูงแล้ว มันต้องวัดกันตรงนี้แล้ว มันที่แตกหลายปันใดมา โลค่ะสวยโอ้โหดาบฝานบ่ล้นไห้ว่ะฮามาล็อก3อันแรกนะโคตรดี เต็มแถวนี่กับ พันเท่าไหร่พันสามร้อยห้าสิบบอโอเคมาอีกห้าสิบบาทอางุ่น เข่าอีกสวยงามขอโล โอ้โหบอมาสภาพบวกมาสองร้อยบาท เนาะค่ะพันหาแล้ว โอ้โห เออมาร้อยห้าสิบโอเคบวกมาร้อยห้าสิบแล้วค่ะโอ้โหเออมาอีกร้อยห้าสิบ วกมาอีกร้อยห้าสิบแล้วค่ะ เออห้าสิบบาท โอ้ยแจกกันไลน์ยีงไม่ได้ ไปไปต่อเรื่อยๆห้าสิบบาทมาแจกกันโอเค โลตกลงมาได้แล้วค่ะคอมโบนี่สวยงามมาอีกดิโอ้โหอีกเที่ยเดียวเข่าฟีสปินบ่อเข่าไห้บ่อเข่าไห้แล้วค่ะ สภาพโอ้โหเออโอ้โหแถวหนึ่งหกร้อยบาทมาขึ้นขึ้นลงลงแล้วค่ะกะบอทันเลย โบบ้าปันไดเนาะ เอาง่ายๆ คือแตกหน่อยอะเออลอยนึงบางช่วงจากเข่าตอนไม่ต้นๆดีเนาะคะ่ะ โอ้โหแปดลอยมา แต่ว่าแต่ว่าบางช่วงนี้มันที่เข่าไม่สูงๆอะถ้าสมมติสิเลนเขาเลือกไปเลนไม่สูงๆแตกดีดีกว่าเนาะคะ่ะ เออลงทุนเที่ยวเดียวก็เอาให้มันคุ้มเนาะ เออ บางเที่ยก็แบบ อ่ะไม่ตำตำเข่าดีเพราะขึ้นไม่สูงๆปุ๊บเบิร์ตโตกะมีโอ้โห แถวนึงมาสี่ร้อย โอ้โหลมาอีกซีช่องสวยงาม300บาทองุนเออโอ้โหคอมโบซีมาคอมโบซีเข่าฟีสปินเข่าซีพังแล้วค่ะ บวกมา900 บาทมา ขอแบบจักน้อยแน่โอ้โหเออร้อยหนึ่งได้ยูได้ว้ายูมา200โอ้โหตัวบอสสุดแถวเนาะอีก 50ค่ะบอสสุดแถวว่ะ1,250 บาทเนาะค่ะตอนนี้ สวย 350บาท1,600 บาทแล้วนะคะครั้งสุดท้ายเออ50โอ้โหเสียดายมงกุฎเสียดายมงกุฎบวกมา1,650บาทแล้วค่ะ2พ0 0และมาโอเคหาสิบกะถือว่าพอไปได้เนาะค่ะสำหรับเวลานี้พอไปได้เลย ผู้ใดที่มีสูตรกะเปิดเทียบเบื้องได้เลยเนาะค่ะบางคนบอกว่าสูตรมันบ่มีอีหลีอ่าหนูนะจะบอกว่าสูตรมันมีอีหลีเนาะแต่ว่า เวลาที่เปิดเทียบอะ อยากให้เฝ้าเล่นไว้เข้าใจปะเวลาคนเล่นอ่ะ เขาเล่นพร้อมกันหลายคน เขาบอกแมนว่าเขานั่งเล่นผู้เดียว สูตร มันบอกแมนสูตรของเขาผู้เดียว สูตรสำหรับ โอ้ยโบนัสฟันสิงโตเขา สร้างสูตรมาละมา ขอฟันสิงโตก่อนโอเค ฟันสิงโต สิงโตที่เขาหักเนาะ ไปฟ้าค่ะโอ้โหแม่งเลยมันเป็นอีหยังเหรอคือจังล็อกเลยนะ เอาอีลิกอะนูนะก็คิดอยู่นะว่า มึงล็อกเก่าตะโลยกู เออได้ดาบอยู่ฮาสมุนมิโลก็ได้โลละมา ต่อไปกลางสวย เออบ่เขาฟันบ่เขาฟันบ่ถือน่ะ เห็นบ่สองโลละอันนี้คือได้สองโลแล้วนะ กูว่าแม่งล็อกแท้แน่ได้ดาบได้โดดเนี่ย เออสามโลเป็นยังไงมันคือว่าโดดหนีสิงโตคือจังว่าสิงโตโดดหนีเขาแน่เฮ้อโอเคหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวนะกะขอพอสัมนี่กันแล้วกัน